สวัสดีครับ คลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการ ใช้งานเบื้องต้นนะครับล็อกอินด้วยเดโมนะครับ password to be developer นะครับที่ได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับ โดยไม่กี่คลิกก็จะมีหลักๆ อยู่ 4 ส่วน ด้วยกันนะครับ ในส่วนของการเลือกนะครับฐานข้อมูลที่จะใช้นะครับ เช่นตัวอย่าง TB Department นะครับ ใน TP Department ก็จะมีฟิลอยู่ 3 ฟิลด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นรหัสอ้างอิงนะครับ ชื่อสังกัดแล้วก็สถานะนะครับว่าใช้งานหรือว่ายกเลิกไปแล้วนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าเทเบิลนี้มีแค่ชื่ออย่างเดียว ตรงนี้ก็จะลองสร้างง่าย ๆเลยนะครับ ถ้าเราต้องการแค่บันทึกข้อมูล อย่างเดียวนะครับ ก็ไม่ต้องปรับอะไรมากนะเริ่มอย่างแรกเลยนะครับ สร้างเทมเพลตนะครับเทมเพลตตรงนี้สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับ แต่ว่าในส่วนการระบุผ่านก็ต้องมีการแก้ไขนิดนึงนะครับ ยังไม่ได้ทำในส่วนของแบบฟอร์มให้ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับ จะสร้าง back office นะครับ โมดูลชื่อ back office นะครับ จะลองสร้าง controller ก่อน เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ ให้ลองคลิกที่ลิงก์นะครับเพื่อดูตัวอย่าง ตรงนี้ที่จริงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสเต็ปสุดท้ายแต่พอเรามาลันก่อนนะครับก็เลยเกิดเออร์เลอร์ว่าหาโมเดลไม่เจอนะครับ ทีนี้ก็มาไล่ตามสเต็ปนะครับ ขอข้ามเทมเพลตนะครับ เพื่อหเห็นเออร์เลอร์ครั้งสุดท้ายที่เทมเพลตนะครับโมเดลนะครับแล้วก็คลิกสร้างนะครับนี่คลิกครั้งที่1นนะครับสร้างโมเดลก็ลองรีเฟซดูนะครับนะก็หายไปแล้วนะครับ ข้อความเออร์เลอร์ก่อนหน้านี้ แต่ทีนี้นะครับอ่าเออร์เลอร์ที่2เทมเพลตนะครับ ตรงนี้หา include left sidebar ในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของเทมเพลตนะครับ ย้อนกลับมาที่เทมเพลตนะครับ ตรงนี้จะใช้ SB Admin นะครับของ Bootstrap Framework กดสร้างเทมเพลตนะครับ เรียบร้อยนะครับสร้าง 3 ไฟล์ด้วยกันก็จะมี Home Page นะครับเมนูด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ตัวนำทางนะครับ ลองรีเฟรชอีกครั้งนะครับทีนี้บอกว่าหา list view ไม่เจอนะครับ ตรง list view ก็จะเป็นหน้าหลักนะครับ แสดงรายการทั้งหมด เราก็ย้ายมาที่ส่วนของ วิวนะครับโมเดลสร้างแล้วนะครับเทมเพลตสร้างแล้ว มาที่วิวนะครับแสดงรายการ ตรงนี้จะดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับ ก็จะเป็นตารางแบบนี้นะครับค้นหาได้นะครับมีปุ่มให้เพิ่มรายการดูตัวอย่างนะครับ แก้ไขลบนะหรือกดสร้างไฟล์นะครับ เรียบร้อยรีเฟซดูอีกทีนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นข้อมูลจาก Table Department ทั้งหมดนะครับ มีไฟล์ขายลูกค้าสัมพันธ์นะครับ ตรงนี้ก็คือเคยเคยเพิ่มข้อมูลไปแล้วนะครับ แต่ว่าจะกดเพิ่มใหม่ก็เกิด error นะครับจะกด preview นะครับ ก็ยัง error เช่นกันนะครับวิวตัวอื่นๆ ยังไม่ได้สร้างนั่นเองนะครับ กดลบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มาดูนะครับว่าในส่วนของวิวเราสร้างอะไรบ้างนะครับ ตารางรายการเราสร้างแล้วนะครับ ก็จะมีส่วนการเพิ่มนะ ที่ error ตะกี้นะครับ กดเพิ่มแล้ว error นะครับ เราก็มาในส่วนของการเพิ่มกดสร้างนะครับ ลองมารีเฟซนะก็สามารถเพิ่มได้แล้วนะครับนะสังกัดโปรแกรมเลิกนะครับ1ยกเลิกสถานะ2อ่า0เท่ากับใช้งานนะครับ ตรงนี้สถานะขอเพิ่มเติมนิดหน่อย ตรงนี้ได้ใส่ฟังก์ชันพิเศษไว้นะครับ ก็สร้างเป็น option list ได้นะครับ โดยการใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับ0เท่ากับใช้งานนะครับแล้วก็คอมมาไว้ เสร็จแล้วก็บอกว่าประเภทช่องป้อนข้อมูลนะครับ เป็นแบบด r อปดาวลิส s t หรือเรดิโอก็ได้นะใช้เรดิโอนะครับ ทีนี้มาที่วิวในส่วนการเพิ่มข้อมูลนะครับลองพรีวิวอ่าก็จะเป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่า นะชื่อชื่อจะหายไปก็ใส่ว่าสถานะนะครับ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บก็จะเป็นออปชันให้เลือกแทนนะครับเมื่อเราเลือกออปชันจะเป็นดับดาวลิสก็ได้นะครับดับดาวลิสลองมาที่วิวสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวเพิ่มข้อมูลนะครับนะครับ ก็จะเป็นดับดาวลิสให้ กดสร้างนะครับ มาลิเฟดูโปรแกรมเมอร์นะครับ สถานะใช้งานอยู่นะครับ กดบันทึกไปการบันทึกหรือไม่ตอนนี้บันทึกไม่ได้เพราะว่าไม่มี JavaScript นะครับนะก็จัดการสร้างส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของการ preview นะครับ ส่วนของการแก้ไข แล้วก็ส่วนของ JavaScript นะครับ ก็กดสร้างให้หมดเลยนะครับกลับมาที่ department ใหม่นะครับ รงนี้จะสังเกตว่าค้นหาได้ด้วยนะครับในส่วนของ drop down list เพราะว่าเราได้สร้าง JavaScript ไว้แล้วนะครับ ก็จะมี JavaScript สร้าง select to ให้นะครับสถานะใช้งานสังกัดโปรแกรมเมอร์กดบันทึกนะครับ ยืนยันไหม โอเคเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ department ก็จะเห็นโปรแกรมเมอร์ขึ้นมานะครับดูรายละเอียดนะครับ preview ตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จ ตรงนี้น่าจะมีส่วน ส่วนที่สร้างไม่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะกลับไปแก้ทีนึงโอเค แก้ไขนะครับ ก็ขึ้นมาแล้วโปรแกรมเมอร์หนึ่งโปรแกรมเมอร์สองบันทึกนะครับทุกครั้งที่บันทึกหรือลบนะครับ ก็จะต้องระบุเหตุผลนะครับ อันนี้จะเป็นอัตโนมัติเลยครับ จะเก็บไว้ในตารางเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเมอร์ จะเก็บในตาราง delete แล้วก็ตาราง history นะครับ history คือการแก้ไขนะครับ delete ก็คือตารางลบ ถ้าถ้าอยากดูรายการพวกนี้นะครับก็สามารถสร้างหน้าต่างหากสำหรับแอดมินได้นะครับ โอเค กลับมาที่หน้า Department นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับ ถ้าต้องการลบก็กดลบนะครับ ยืนยันนะครับ ถ้ามีไม่ยืนยันก็ไม่ผ่านนะครับโอเค ลบนะครับทดสอบลบนะเรียบร้อยนะครับ หายไปแล้วก็ตามที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็คลิกเพียงไม่กี่คลิกนะครับ ก็จะสามารถสร้างหน้าเว็บสำหรับป้อนข้อมูลให้เราได้นะครับ ก็ใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับ ที่หน้าเว็บนะครับพีทพีใจมาเนียนะครับ ในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นนะครับ โอเคครับ ถ้าสนใจก็สนับสนุนกันได้นะ แล้วก็สำหรับเวอร์ชันต่อไปนะครับ ก็จะมีอะไรก็ติดตามกันในเพจนะครับ สวัสดีครับ